กครับครับผมบาิษัทเอิสันมาเป็นเป็นผู้ให้บริการต่อแสงด้วยหุ่นยนต์นำสีดีทุกคนสูดครับผมเรียกกันว่าโรบอทครับ โรบอท UVC โรบอท โอเคครับ ครับ แล้วก็เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ ครับเราที่เนี่ยเครื่องทำงานเองครับ อันนี้จะแรงกว่าเครื่องมือทั่วไป ถ้าตัวเล็กนี่ก็ประมาณ8 80เท่าครับ ตัวใหญ่ก็สองหมื่นเท่าโอ้ ครับรัศมีการแต่ละจุดเนี่ยรัศมีการภาคเนือก็สี่เมตรการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตรงไหนมีเชื้อไม่มีเชื้อเขาจะรู้เลยนะมันคือมันมันไม่ใช่แบบนั้นครับครือที่แสงดีเนี่ยมันฆ่าเชื้อแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงไหนที่โดนแสงฆ่าเชื้อแน่ตายเลยทันทีรวมการแพทย์มาอยู่ที่อ่าบอกว่าถ้าพรกนี้มันเป็นแสงดูมีที่แบบยิงวงกว้าง ใช่พอยิงป้างพอเจอเชื้อโรคตายทันทีนะครับอมอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับรับฟังตรงนี้ด้วย นะครับ อ่ะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันด้านในตรงไหนก็ได้เลยครับตรงไหนก็ได้ครับพี่เริ่มทำงานตรงไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู นี่เราเข้ามาตรงนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับจอมฝากไลค์ฝากแชร์ที่แรกนะครับที่เราได้เห็นนะครับคุณโรบอทได้ทำงานนะในโรงพยาบาลเอ้ยไทยใช่ อนุบาลนะฮะด่านสำโรงของเราในสังกัดของเทศบาลด่านสำโรงนะครับผมนำโดยทำโดยท่านนายกท่านนายกสมพงศ์เยาาตพัฒนาคะอ่าขอบคุณเลยนะครับครั้งแรกนะครับของด่านสำโรงนะฮะที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับฝากได้ฝากแชร์เลยครับบอกเลยนะคะ เป็นท่านนายกนักพัฒนาตัวจริงค่ะนี่ แล้วก็บอมเข้าไปสัมผัสแล้วไปห้องประชุมบอมไม่เห็นอะไรรู้ไหมเป็นเครื่องเป็น อยู่ข้างๆกับท่านนายกเลย ผมบอกว่าเอาเครื่องฟิล์มมาวางทำไม มันไม่ทันมันไม่ทันใจบอลนะที่ทำเองดีกว่าที่ท่านนายกเป็นอย่างนี้เนี่ยทำงานเขาแบบว่าคุณต้องทำงานได้เอกสารเต็มโต๊ะไปหมดเลย อีกไม่นานเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมและที่โต๊ะของท่านนายกรอติดตามไว้นะครับผมนะเวลาที่เราโดนแสงเนี่ยถ้าแบบคนธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ชุดดีๆนะครับผม ถ้าโดนแสงปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ครับผม หรือโดนผวหนคันในตรงดีกว่าครับ ครับ คือถ้าคนที่แพ้มาก ก็จะเป็นผื่นแดงแล้วก็ถ้าเกิดโดนเยอะโดนเล็กน้อยอาจจะไม่เป็นผลอะไร แต่ถ้าโดนสะสมเยอะๆเนี่ยอย่างตาเราจะแสบตาต่อไปดูแสงไฟที่เขาเชื่อมเหล็กครับ อ่า เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อ่า เราจะ เราจะห้ามไม่ให้คนเข้ามาใกล้หรือมอง ซึ่งเจ้าหน้าที่เราเรามีเซ็นเซอร์นี่ไงอ่าอ่า ถ้าเราทำงานคนเดียวเราใช้เซ็นเซอร์กันได้เลย อันนี้เป็นใครมาอยู่ในบริเวณมันจะร้องเลยไหมับอันดับเลยดับเลยอันดับเพื่อไม่ให้เราเพื่อเพื่อไม่ให้ใครเข้าันได้กับจะมีอยู่สามตัว ครับเพราะนั้นถ้าเราทำงานคนเดียวแล้วไม่ไว้ใครมาเดินแตะมันตกจบเลยหมายความว่ามันก็อ๋อเขาก็เอามาดูใครมาใช่ไหมอือ่า แล้วก็เริ่มกระบวนการนะครับ พลังงานถามว่าทำงานใช้พลังงาเข้ม้นสูง ครับ เข้มข้นสูงกว่าเพราะว่า ปกติเนี่ยยกตัวอย่างมันเข้มข้นสูงกว่ามาตรฐานเลยอืตัวเนี้ยตัวเล็กครับ ประมาณแปดสิบเท่าแปดสิบเท่านี่คือตัวเล็กแปดสิบเท่าแต่ละตัวใหญ่กี่เท่าสองร้อยสองร้อยเท่าเอาตัวใหญ่ขึ้นมาดีกว่าครับแต่ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย มันอยู่ที่เขาเรียกว่าไงครับมันมันอยู่ที่การทำงานครับผมประสิทธิภาพเดียวกันเดียวกันเพราะมันถูกควบคุมด้วย ตัวนี้รีโมทเลยใช่ครับ คือตัวเนี้ยเราตั้งว่าเราจะฉายให้ระดับยอสเท่าไหร่ ครับ ตัวใหญ่มันก็คือได้ความใหม่ อืมอ่าแต่พื้นที่ภารกิจเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวใหญ่ก็ได้ ครับอ่าตัวเล็กก็ได้เพราะว่าโดสไม่ว่าจะฉายด้วยตัวใหญ่หรือฉายด้วยตัวเล็กโดสที่ให้หมายความว่าสะสมครบครบไซเคิลครบครบรอบแล้วหยุดอ่า มันก็แค่นานหน่อยจบแค่นั้นเอง เราตั้งลิมิตได้ด้วย เราตั้งเราเราตั้งปริมาณโดสที่เพียงพอสำหรับฆ่าโควิดโอ้ครับอ่าโควิดมันตายที่งพันอ่าไมโครวัตหรือสสององมิลลิจูลอ่าตัวนี้สี่มิลลิจูลตัวนี้นะครับครับให้ยืนอยู่ตรงเนี้ยครับสสามพันี่ร้อยแปดสิบกว่าเกินตัวใหญ่เก็บไว้ครับไม่เลยอ่าเพราะฉะนั้นแต่แต่แต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าเชื้อใกล้ๆไงครับผมเราฆ่าเชื้อไกลอืๆมมันก็ต้องเปลี่ยน่อ่ครับผมถ้าใกล้ๆหนึ่งวิตายละโอ้ แต่ถามว่ามันทำไมมันต้องนานหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องเกืดที่ระยะสี่เมตรด้วยไงอืมอ่าแล้วแต่ว่าเก็ทำมันเองเราลบสองมิลลิจรแล้วมันก็จบหนึ่งจุดย้ายไปอีกสองจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ไปเรื่อยๆครับครับนี่แหละคือถามว่าเวลาใช้เครื่องแบบนี้เนี่ย มันได้คือหนึ่งคือ โดสสม่ำเสมอปริมาณที่ในแต่ละจุดสม่ำเสมอไม่ต้องมาคัดว่าเอ้ยห้านาทีสิบนาทีและที่สำคัญคือมันคำนวณเอง ออันนี้มันที่โล่งใช่ไหมอันนี้มีที่ตกกระทบครับมันคำนวณเองตัวนี้ เซนเซอร์รอบตัวเนี่ยมันคำนวณเองอืมอืมอัตโนมัติเลยนี่นี่คือถามว่า คือมันลดความผิดพลาด ถ้าเราใช้คนทำงานอย่างเดียวครับใช่ไหมถ้าคนทำงานอย่างเดียว ตรงนี้รีบไม่รีบอ่าตรงนี้อ่าจะใช้กี่นาทีดีเนาะอืมออ่ะเปลี่ยนคนนั้นมาทำก็ความรู้ไม่เท่ากันครับ ไม่ต้องครับคนนี้ตัวเดียวจบตัวนี้ตัวเดียวจบเลยาทำตามนี้ ครบรอบครบไซเคิลจบอานนี้ทนี่เป็นข้อดีครับ ขออนุญาตถามต่อเนาะวันนี้มีทีมงานมาถ่ายทำนะคะครับอ่าในขณะที่ดำเนินการฆ่าเชื้อเนี่ยทีมงานจะอยู่ในระยะไหน เราจะสามารถจับตัวเกพื่อนอะไรได้ไหมเอาคร่าวๆเอาโดยประมาณนะ ถ้าเราไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยไม่ใส่อะไรเลย ครับ อย่างน้อยต้อง 40เมตร50เมตร40 50เมตรอ่าถ้าใส่ชุด แต่ถ้าใส่ชุดอะไรทุกอย่างที่ทึบแสง ครับผม อะไรก็ตามที่ทึบแสง ทะลุไม่ได้ อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรแต่อันนี้ได้เลยนะ เพราะอันนี้ไม่ทึบแสงไงม่ทึบแสงโดนอะไรก็ตามที่ทึบแสงเนี่ยนี่คนนี้เนี่ยใช่นี่กว่าที่โคนที่จะห่างถึงห้าร้อยเมตรเลย ห้าสิบเมตรทำไมมันมันมันมันก็ลดได้นิดหน่อย ครับผม แต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนำให้ให้อยู่ใกล้ครับผม ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการอยู่ใกล้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกัน มาดูกัน เราเราต้องรอให้มันครบสองพันครับผมเราถึงจะหยุดอ่า แล้วก็หลอดหลอดมันเปิดกี่หลอดมันเปิดครบเต็มหลอด อ่า เราเราแทบไม่ต้องดูมันก็ได้ ครับผมเราดูจากตรงนี้ อ่าครับ อันนี้ผมขายมากี่ครั้งแล้วไม่มีประวัติเพราะนี่ยืนขายานี้เลย เครื่องไม่ได้วิ่งไปทำงานตรงไหนเลย ไม่ต้องแล้ว อันนี้เขาเก็บหมดเลย มุมกว้างเลย รัศมีรอบตัวมันสี่เมตรนี่เก็บหมดครับอันนี้เราก็สายจนครบรถเลย ครับ ที่จะต้องสอนเรียนแต่ไม่ใช่นะครับ ตอนนี้ใช้เป็นเตรียมนะให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับผมคือตอนนี้ในกรณีที่ห้องเนี่ยมันถูกใช้งานครับ การที่เรามาทำความสะอาดเราไม่ควรจะหยิบจับอะไรทั้งสิ้นห้ามจับเลยห้ามเช็ด ห้ามอะไรเพราะว่ายิ่งเช็ด ถ้ามันมีเชื้ออยู่เราอาจจะตรงนี้ครับป้าตรงนี้เต็มเลยเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีเขาเรียกว่าบิธคีนนิ่งก็คือ ตอนที่คุณจะทำอะไรทั้งสิ้น ครับคุณควรจะฆ่าเชื้อก่อนแล้วค่าจะทำความสะอาดสิ่งสกปรกครับนี่นี่เป็นวิธีไกด์ไลน์ที่ถูกต้องก็คือ คุณต้องฆ่าให้ตายก่อนที่เหลือคุณค่าจะเก็บซากอ่าคุณค่ามาทำความสะอาดสิ่งสกปรกอ่านี่นี่เพราะนั้นแสงก่อนใช่เพราะนั้นคนทำงานต้องปลอดภัยไงครับผมอ่านี่นะครับนี่คือคำถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้แบบนี้นะครับ โแต่เนี่ยถ้าผมจะบินเดี๋ยวผมบเลยดีกว่าผมก็พื้นที่ข้าบินแต่ว่าถ้าเราจะดูนะเราดูผานกระจกได้หลังส่งดีกว่าเราเราดูได้แต่เราต้องผ่กระจกหรือไม่ต้อย่างนี้แต่ว่าราตัวเราอยดนโอเคไปเลยเอาไปเลยลุย บ2,000 2,000 ไมโครวัตต์นี่นี่นี่เห็นไหมมันจะไหลขึ้นเรื่อยๆครับครับ ตอนนี้เราเราก็รอถึงเพื่อให้ได้มาตรฐานไงอืออ่าอืมพอได้มาตรฐานมันก็จะดับเองป่ครับหรือว่าเราดับเองก็ได้เรียบร้อย ค่าเรียบร้อย นี่คือแสง UV เข้มข้นครับนะฮะโอเค นะ แล้วตอนนี้เดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อน องผู้ปกครองนะแล้วก็ทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะหลายๆส่วนหลายส่วนนะฮะทางนี้ด้วยนะครับ ที่ให้การดูแลและการป้องกันของเราอย่างชัดเจนนะครับเป็นไงครับวันนี้ที่เราได้เห็นผู้ปกครองมากันผู้ปกครองมากันก็ได้สอบถามความรู้สึกไปเนาะผู้ปกครองก็ คือคือจุดประสงค์ของเราที่ที่มาทำความสะอาดวันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ นะคะในการที่จะนำบุตรหลานเนี่ยมาเข้าเรียนต่อตรงนี้นะคะ ก็พอได้สอบถามไป ก็ตอบกลับมาว่ามีความมั่นใจอ่ะเราก็รู้สึกโอเค รู้สึกยินดีนะคะนะครับก็นะต้องขอขอบคุณนะครับ ที่สำคัญที่สุดคือท่านนายกของเราท่านนายกสมพงศ์วีรชาติพัฒนาค่ะ และท่านดอกเตอรท่านดรพีรพงศ์ไทยดีค่ะอ่านะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าพี่ด้วยนะครับผมนะรขอบคุณโจ้ด้วยนะครับผมขอบคุณยกมกนะฮะมีหน้าที่มาไล่สดครั้งนี้ นะครับที่ได้ทำการไว้วางใจจากท่านดรและท่านนายกนะครับ ผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ ที่ไว้วางใจผมนะแล้วก็จะทำงานแบบนี้ตลอดไปนะในสังคมแบบนี้ยังมีอะไรเยอะนะครับ ที่ท่านหลาย ๆคนไม่เห็นนะและเดี๋ยวจะได้เห็นกันฮะว่าดาสำรงเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกมากมายกระซิบนิดนึงดาสำรงจะเป็นสมาร์ทซิตี้แน่นอนวันนี้สวัสดีครับ กดติดกดติดกดติดกดติดกดติดแล้วก็กดถูก กดถูก